ครับสำหรับเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วย Google Sites นะครับ หลังจากที่เราเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะครับในการที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับ ออกสู่สาธารณชนนะครับ หรือว่าจะทำการกำหนดสิทธิ์เพื่อให้มีบุคคลอื่นนะครับ เข้ามาอัปเดตแก้ไขข้อมูลในตัวเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็เราสามารถที่จะ กำหนดสิทธิ์ได้นะครับ โดยการคลิกที่ปุ่มแชร์กับผู้อื่นด้านบนตรงนี้นะครับ เราก็สามารถกดเข้าไปได้ ตรงนี้เราสามารถป้อนชื่อที่อยู่นะครับ หรือที่อยู่อีเมลอ่านี่ก็การทำงานนะครับ จากที่บอกไปในหัวข้อก่อนหน้าแล้วนะครับ ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ย จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive เพราะงั้นการทำงานในส่วนของการแชร์เนี่ยก็จะมีลักษณะ เช่นเดียวกันกับตัวแชร์เอกสารต่างๆที่อยู่ในใดนะครับ ซึ่งก็สามารถเชิญคนอื่นนะครับ เข้ามาทำการ แก้ไขปรับแต่งเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็อันนี้ตัวอย่างนะครับ ก็ได้เชิญบัญชีนะครับที่เป็น Gmail แล้วก็บัญชีที่เป็นหน่วยงาน ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับว่า ให้สามารถแก้ไขได้หรือว่าดูรายการที่เผยแพร่ได้นะครับ หรือว่าจะยกนะครับ ยกเว็บไซต์นี้ให้ บุคคลอื่นเป็นเจ้าของอ่าเราสามารถกำหนดได้นะครับ ตอนนี้บัญชีนี้เป็นเจ้าของ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะทำการเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับ ในการเผยแพร่ อันนี้สำหรับบัญชีหน่วยงานนะครับ ก็สามารถที่จะระบุได้นะครับ ว่าให้เฉพาะคนในองค์กรนะครับ สามารถจะค้นหาแล้วก็ดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้ อันนี้ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือ กรณีที่เราทำเว็บขึ้นมา ไม่ต้องการที่จะให้ บุคคลภายนอกนะครับ เข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา เราก็กำหนดตรงนี้ไว้ได้นะครับ เพราะงั้นคนที่จะเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ ก็ต้องทำการล็อกอินบัญชีของหน่วยงานของเราเท่านั้นนะครับ ถึงจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ หรือในกรณีที่เราเอาไปทำเป็นระบบปิดนะครับ ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็ดูได้เฉพาะบุคคลที่เราทำการแชร์เอาไว้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะกดที่ตรงนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นบุคคลที่ระบุเท่านั้นนะครับจากตัวอย่างนะครับ ก่อนหน้าก็จะมี 3 คนด้วยกัน ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้นะครับอ่านี่เราก็กำหนดนี้ได้ แต่ถ้าต้องการที่จะเผยแพร่เว็บไซต์เป็นแบบสาธารณะนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกด้านบนตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะทำให้ทุกคนจะค้นหาและดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ ๋ยวจะขอเซตเป็นเฉพาะคนในองค์กรนะครับแล้วก็กดบันทึก เสร็จแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เพิ่มใครไปนะครับก็กดยกเลิกได้เลยเสร็จสิ้นครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการกำหนดการตั้งค่าการเผยแพร่นะครับ อ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับ ในการประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้ก็สร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ แล้วก็มอบหมายชิ้นงานนะครับ ให้นักเรียนนะครับ แต่ละกลุ่มนะครับ ก็จะมีอยู่6กลุ่ม สามารถแยกเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้ แล้วก็แต่ละกลุ่มนะครับก็มาทำชิ้นงานของตัวเองนะครับใส่ลงมา ก็จะมีอยู่ 6กลุ่มด้วยกันนะครับ สามารถเชื่อมโยงไปได้อันนี้ก็มีการตั้งค่าการทำงานร่วมกันเอาไว้นะครับ เพราะงั้นแต่ละกลุ่มก็เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับ แล้วก็เข้ามาทำชิ้นงานของตัวเอง อันนี้ก็ แล้วแต่นะครับ จะเอาไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะไหนนะครับ ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้